ขออยากซื้อฟรีสปินนะ เจ็ดพันห้าเลยเหรอแต่ขอลดไปที่เบ็ดห้าสิบได้ไหมสามพันสามพันกว่า อ่าขออยากซื้อนะ ไปเลยนะ ไม่มาสักทีนะ มาหลอกลอผมหลายทีแล้วผมซื้อเลยยาาพงไนเอ้นหขอาเงินไปทับไปวยส่วนนี้ของขาดซอยแดง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 ตัวที่แพงที่สุดก็จะเป็นปลาหมึกนี่นะ ตัวที่ถูกที่สุดก็จะเป็น 10นะ วายก็จะเป็นรูปแบบคอมโบ คอมโบจากกรอบเงินมาเป็นกรอบทอง จากกรอบทองถึงจะเปลี่ยนเป็นวายนะ สเก็ตเตอร์จะเข้าทั้งหมด 4 ตัวนะเกมนี้สามารถซื้อฟีเจอร์ได้นี่ก็จะเป็นรูปแบบการจ่ายของเกมนี้นะ เบ็ดที่ต่ำที่สุดสำหรับเกมนี้ก็จะเป็นหนึ่งบาทนะ เบ็ดที่สูงที่สุดก็จะเป็นสี่ร้อยนะ อันเอาวันนี้ขออนุญาตไปที่เบ็ดยี่สิบก่อนเลยนะ เบ็ดยี่สิบนะ เบ็ดยี่สิบ เอาสักห้าสิบหมุนแล้วกันนะ ขออนุญาตยังไม่เปิดโทโบนะอ๋อหมุนแรกก็เบาเลยนะ หมุนที่สองเป็นไงเจมาแล้ว หมุนที่สามยังไม่มานะ ไหลต่อก่อนนะไปหมุนที่สามเงียบนะหมุนที่สี่ก็มานะอ่ะไม่ไหลนะ เอาเจมาไหลครับ ไหลหรือเปล่าไม่ไหลนะ เฮ้ย เริ่มเงียบเลยวะ อ้าวเจ๊ดรงนี้เต็ม โอ้ยไม่ไหลนะโอ้ยคิวตรงนี้ เปลี่ยนเป็นกรอบทองแล้วด้วยแม่ไม่ได้ใช้นะ เงียบเลยนะโอ้ยตรงนี้มา เปลี่ยนเป็นกรอบทองแล้วด้วยหรือนึกว่าเปลี่ยนเป็นเจนะเมื่อกี้ได้ใช้เลยนะ เฮ้ย อ้าวรงนี้ปลาหมึกนะ มานะเมื่อกี้นะไปเงียบเลยนะจังหวะนี้ เงียบเลยแบบยี่สิบอ๋อมานะมานะ ไหลนะเปลี่ยนเป็นกรอบทองนะได้ใช้หรือเปล่านะ ไม่ได้ใช้อีกแล้วนะ โอเคมาละไม่ได้ใช้ต่อนะเอมาไม่ไหลนะห้ยตรงนี้มา เต็มเต็มไหมโอ้ยไหลครับ ไหลครับโอ้ตรงนี้มานะ ตรงนี้ยังมาอยู่นะ อ่าสิบตรงนี้เปลี่ยนเป็นกับทองแล้วด้วย ได้ใช้หรือเปล่าผูไม่ได้ใช้ มีวายด้วยช่องสามเมื่อกี้อืมเสียดายมากมาตรงนี้ยังมาอยู่นะ อื้ีวช่องแรกไม่มีนะโอ้อหเสียดายอ่ะโอ้ตรงนี้สิบมาครับ ยังไงสเกตเตอร์มาแล้วสองด้วยืไม่ไหลต่อนะ อาเจมาครับ อ่าไหลต่อไป อ่าไหลไปต่อเปลี่ยนเป็นวายครับดอกนี้ โอ้โหไม่ได้ใช้นะโอ้โหเสียดายนะกอบทองมา ไหลไปก่อน ได้ใช้หรือเปล่า ยังไหลไปก่อนอืมไม่ได้ใช้อีกแล้วนะเคมาครับยังไงอืมไม่ไหลนะโอ้เจมาดอกนี้เต็มๆครับ เปลี่ยนเป็นกรอบทองนะไม่ได้ใช้อีกแล้วอะอะไรวะนะ่ะ เต็มเป็นกอบทองนะยังไงช่องแรกโอ้โหถ้าเมื่อกี้มาแล้ว เต็มเลยนะปลาหมึกช่องแรกนะเอาเปลี่ยนเป็นกอบทองแบบนี้ เอาได้ใช้ด้วยครับเปลี่ยนเป็นวายครับ เอาไหลครับ ไหลครับ ไหลอีกครับ อ้าวต่อนะ มีต่อนะสิบมาหรือเปล่าช่องแรกอ่าไม่มานะแต่เอมาแทนนะ โอ้โหเอไหลไปก่อนมีไหลหรือเปล่า ไม่มีไหลนะ เอาได้ใช้ดิ ไม่ต่อนะไหลไหลไม่ค่อยยาวเลยนะเปลี่ยนเป็นกอบทองแล้วมา ยังไงฮ่าไม่ได้ใช้อีกแล้วนะ อะไรวะนะอุ้ยตรงนี้ เต็มๆอยู่นะ ไม่ไหลนะ อีกเจ็ดหมุนนะ ไป วอมวอมไปก่อนนะ ล้างหน้าเสือไปก่อนนะห้าสิบหมุนนะมา อยู่ตรงนี้ยังไง ไม่ได้ใช้อีกแล้วนะอ่ามาแล้วอะมาอ่เอมาตรงนี้นะ ไม่ไหลต่อนะหมดแล้วนะ เบ็ดยี่สิบไม่ค่อยไหลดีเลยนะ ขออนุญาตเปลี่ยนไปที่เบ็ด เบ็ดห้าสิบเลยนะ ดูเบ็ดห้าสิบหน่อย บ็ห้าสิบขอเบาๆพอนะสามสิบหมุนพอนะ เออเฮ้ย สแกตเตอร์มาหรือเปล่ายังไง ลงมาสิ ลูกลงมาสิแม่หไม่ไม่ลงนะโอ้ยดังนี้สิบมาเปลี่ยนเป็นกรอบทองซะด้วยได้ใช้หรือเปล่าครับโอ้โหไม่ได้ใช้นะ เอ้ย เงียบจังโอเคมาแล้ว ยังไงช่องสองหูยเมื่อกี้ มานี่เต็มคาราเบลเลยนะ เฮ้ยยี่สิบหมุนยังไง อ่ะ ขออนุญาตยังไม่เปิดเทอร์โบนะ ขอขอล้างหน้าเสือไปก่อนนะอ่ะมาแล้วไหลเปล่าไหลหรือเปล่าไม่ไหลนะมีวายก็ไม่ไหลนะเมื่อกี้นะโอเคมา มาคิวมา มีต่อเปล่าอ่ามีต่อครับ เปลี่ยนเป็นกรอบทองซะด้วยได้ใช้หรือเปล่า ยันยังไม่ได้ใช้นะอืไม่ได้ใช้จนได้นะหุยดอกนี้เต็มอยู่นะดอกนี้หุยดอกนี้เต็มเต็มครับสี่ร้อยห้าสิบนะดอกนี้นะโยไม่มีไม่ค่อยมีดอกใหญ่ ๆ ให้ให้ลุ้นเลยนะ อือหือ ฮะ ยังมายังมาอยู่ อีกสิบหมุนนะ เงียบเลยนะดูมามามาแกเตอร์สองตัวแล้วไหลไหล ไหลไปครับเปลี่ยนเป็นไวซะด้วยได้ใช้หรือเปล่า ได้ใช้นะ ดอกนี้เต็มเต็มนะ ได้ใช้อีกหรือเปล่าเหลือเชื่อครับ ไม่ได้ใช้เฉยครับ โอ้โหสิบมาละ อ่าไหลต่อนะ เป็นเป็นกรอบท้อง โอ้ยอยู่ไกลจังเลยอะเอาถึงซะด้วย ยังไง โอ้โหไม่ไม่ได้ไม่ได้ไหลต่อนะ โอ้ยตรงนี้วายเต็ม สองหมุนได้สองหมุนนะ อ่ะเค มาละ หมุนสุดท้าย เอาเปลี่ยนเป็นกรอบทองยังไง โอ้เอช่องแรกไม่มา ซื้อเท่าไหร่นะสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบโอ้ยแพงจัง ขอไปอีกนะเบ็ดห้าสิบนะ ขอไปอีกห้าสิบหมุนนะ แต่รอบนี้ผมจะขออนุญาตเปิด เทอร์โบใส่เลยนะ ยัดไปเลยนะเทอร์โบอ่ะ อ่า ไหลไปอ่า ไหลไปอีกครับ นั่นแหละ นั่นแหละวิ่เป็นเป็นวายด้วย ยังไงครับ ตรงนี้เต็มเต็มครับอ่ายังเหลืออีกหนึ่งครับ อือหือ หมดครับโอ้โหเมื่อกี้ถ้าไหลต่อนี่ได้เรื่องเลยนะเมื่อกี้หอบทองบานเลยอ่ะอ่าเอมาทำไงคึบ อ้าวไหลหรือเปล่าอ้าวไหลนะเบร์โทโบนี่เริ่มไหลนะเมื่อกี้หมุนธรรมดาไม่ค่อยไหลเลยนะโหไหลยาวนะโอ้ยมาอีกนะโอ้ดอกนี้โอ้ยไหลยาวๆเลยครับอือหือวายสามนะโอ้โหไม่ใช้นะโอ้โหดอกนี้เงินรางวัลก้อนโตหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบนะโอ้โหเพิ่งได้เงินรางวัลก้อนโตครับเล่นมาตั้งนานครับอ่าไม่เป็นไรนะ เราค่อยๆใจเย็นๆนะค่อยๆล้างหน้าเสือไปก่อนนะ สเก็ตเตอร์ก็ไม่มาสักที นะ เดี๋ยวไม่มาเดี๋ยวผมซื้อเลยนะ ยัดไปเลย เดี๋ยวต้องต้องดูถังเกมก่อนนะว่าเราอยากซื้อตอนไหนนะอ่ากำลังไหลเลยนะตอนนี้นะ อ้าวโหพูดปุ๊บไม่ไหลเลย อะไรวะน่ะเงินรางวัลก้อนโต 1,295 นะสำหรับดอกนี้นะ าสิบนะมาแล้วนะ เคต่อนะยังไงเคทั้งสามครับโอ้โหไม่มาเลยโอ้โหตรงนี้เต็มๆนะโอ้ยไม่ไหลต่อเสียดายนะอ่ามาเป็นเป็นกรอบทองเขาด้วยได้ใช้หรือเปล่าโอ้โหไม่ได้ใช้นะโอ้โหเสียดายจัดเลยอืมกรอบทองมาอีกแล้วยังไงอืมไม่ได้ใช้อะ อ่า เค มาตรงนี้เป็นเมงกับทองได้ใช้หรือเปล่า ไม่ได้ใช้อีกแล้วหายครับตรงนี้เต็มๆนะเฮ้ยสแกตเตอร์มันจะไม่ลงจริงเหรอมันมาหวัด เดี๋ยวให้ผมหลายรอบเลยนะขออนุญาตไปที่เบ็ดหนึ่งร้อยก่อนนะ ยังไม่อยากซื้อ ยังไม่อยากทุ่มทุ่มทุนนะพยายามเป็นที่สามสิบหมุนเบาๆก่อนนะ ผมจะเปิดเทอร์โบยัดไปเลยนะ นี่นะ ผมไม่ได้ใช้อีกแล้วนะกับทองนะ อ้าวคิวมาตรงนี้ยังไง เคมาไหลต่อเปลี่ยนเป็นวายนะ โอ้โหไหลไปยาวๆนะวายยังเหลืออีกหนึ่งนะโอ้โหดอกนี้เต็มกระดานครับพันเจ็ดนะโอ้โหดอกนี้นะโอ้โหไม่ไหลต่อนะเสียดายเลยนะสำหรับดอกนี้เงินรางวัลก็โตสองพันหกสิบห้านะอ่าไปกันโหไหลอีกอ่ามามามาหุยดอกนี้เต็มกระดานนะหกร้อยห้าสิบนะดอกนี้ ไปไหลไปลูกมีอีกป่ะโห มีนะ มีนะ เอาเริ่มไหลแล้ว เรียบร้อย ผังเริ่มมาแล้วผังแบบนี้ นี้ต้องซื้อยัดเลยขออีกยีิบสองหมุนนะผมซื้อยัดเลยนะผังแบบนี้ผมชอบมากเลยนะ ไปนะไปนะ เอาไหลต่อมีไหลต่อหรือเปล่ายังไงเสียดายนะ อืมหลายยาวอยู่นะโอ้ยตรงนี้เต็มกระดานแล้วเต็มเต็มครับอ่าไหลต่ออีก เปลี่ยนเป็นวายด้วยยังไง ได้ใช้ด้วยครับ วายเหลืออีกหนึ่งยังไง ได้ใช้อีกครับ อืมอ่าไม่ต่อนะ แต่ผังเริ่มมาแล้วนะ ผังแบบนี้เริ่มดีแล้วนะโอ้ยตรงนี้สิบเต็มกระดานนะโอ้ยสิบมาอีกแล้วครับ เปลี่ยนเป็นวาเอ้ย เปลี่ยนเป็นกรอบทองนะ ไหลไปเลยครับเอเต็มกบดังครับดอกนี้ คิวยังไหลต่อนะไม่ไหลต่อแล้วสิบหมุนนะเก้าหมุนนะเคมาตรงนี้เปลี่ยนเป็นกรอบทองครับ เอาเปลี่ยนเป็นกรอบทองอีกยังไงได้ใช้หรือเปล่าวิ่หมดแล้วนะ ขออย่าซื้อฟรีสปินนะ เจ็ดพันห้าเลยอ่ะขอขอลดไปที่เบ็ดห้าสิบได้ไหมสามพันสามพันกว่า อ่าขออนุญาตซื้อนะ ไปเลยนะ ไม่มาทักทีนะ มาหลอกล่อผมหลายทีละผมซื้อเลยสิบสองหมุนนะไปเฮ้ยอ่ามา ตรงนี้สิบเต็มกำบานนะเปลี่ยนเป็นวายนะ ไกลจังเลย ไม่ได้ใช้จนได้ เฮ้ยเงียบอ่ะ อีกห้าหมุนเองอ่าอย่างนั้นแหละ ไหลไปก่อน เก็บคูณไปก่อนสิ โอ้โหไม่มีเก็บคูณให้เลยอ่ะ อีกสี่หมุนนะ ตอนนี้อยู่ที่คูณสี่อ่าคูณห้านะ อ่าไหลต่อนะ ไม่ไหลแล้วนะ ตอนนี้อยู่ที่คูณหกนะอีกสี่หมุนสุดท้ายนะหูยตรงนี้ ช่องแรกปลาหมึกลงมาเถอะช่องแรกปลาหมึกลงมาเถอะอ๋อปลาหมึกลงมานะตรงนี้เต็มเต็มนะ อือหืออุ้ยไหลต่อครับ โอ้โห แบบนี้วายลงมาแบบนี้อือหือไหลไปยาวๆนะดอกนี้นะอือหือสำหรับดอกนี้เงินเราทุกปีเป็นกันสามพันหกร้อยเจ็ดสิบสองนะ อ่า เลขสามหมุนกับคูณสิบเอ็ดนะไปกัน